เรียบร้อยมาโอ้กว่าจะมาท่านผู้ชมเอ้ยแต่เบ็ดห้าร้อยนะผมถือว่าแตกยังไม่เยอะนะนะครับมาไปอีกฮะขอไปอีก ผมว่ามันต้องมีสักสักดอกแหละหนัก ๆ มาสักหนึ่งดอกนะผมหยุดเลยนะเบ็ดเยอะด้วย โอ้ย ปูไปไหนแถวสามท่านผู้ชมเอ้ยกุ้งเรียบร้อยดอกนี้หนักๆจริงๆเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตหยุดเลยนะมา เห็นไหมท่านผู้ชมเหมือนที่ผมพูดไหม โอ้โห เดี๋ยว ขออนุญาตหยุดนะ พออ่ะ กลับมาแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะเฮียต้นสเตทฟันมาแล้วจ้ะยินดีต้อนรับนะเพื่อนๆในช่องทาง YouTube ด้วยเฮียต้นชาแนลนะครับผมสวัสดีสวัสดีด้วยนะเพื่อนๆทางนั้นสปอเราก็ดีครับผมสบายดีนะรวมถึงเพื่อนๆนั้นในกลุ่มแอปแบนนะครับ ผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะ ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจแล้วก็เกมทุกเกมที่แนะนำ้ามานะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนไม่เคยขาดใจจัดให้ตลอดอยู่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อวันนี้ยังอยู่ที่เกมน้ำเต้าปลูปลาน้ำเต้าปลูปลา แม่จะควบกล้ำไปไหนเนี่ยน้ำเต้าปูปลาท่านชมนะมันชื่อเกี่ยวอะไรฟิตฟิตวินวินอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเป็นรูปน้ำเต้าปูปลาเอาง่ายว่าท่านชมเนี่ย นะ เห็นรูปเกมของทางด้านค่ายพีจีเนี่ยรู้แน่นอนนะครับ ว่าเป็นเกมเนี้ยมันจะเป็นรูปชัดเลยรูปหน้าเกมเนี่ยนะท่านชม โอเคอย่างที่บอกไปตาที่แล้วผมไม่ได้ถอนนะ แต่ขอพักรอบคือมันดันสู้ยากยากท่านผู้ชมนะครับอ่ะมาผมขอเริ่มที่เบ็ด200 เลยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับ ขอยัดไปเลยนะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ วันนี้ขอแตกดอกใหญ่ๆ สักดอกหนึ่งนะผมหยุดเลยนะ ถ้าเบ็ดห้าร้อยเนี่ยก็คือสักสองหมื่นขึ้นได้ไหม ขอเถอะหนึ่งดอกนะครับเพราะว่าถือว่าใช้กำไรเล่นตอนนี้ก็กำไรประมาณหมื่นกว่านะ เพราะยังไม่ได้ถอนนะครับนะเดี๋ยวมาดูกัน เกมนี้ต้องไล่เบียดสู้จริงฮะท่านผู้ชมแตกยากจริง นะแต่ยังดีว่าพอเก็บได้ คือแบบค่อนข้างที่จะวัดดวงหน่อย มันท้าทายดีท่านผู้ชม มา ผมก็ยัดไปสามร้อยนะ แล้วก็เดี๋ยวผมออโต้ฮะ สิบหมุนมาดูกัน ยาวๆ ขอหนึ่งดอกจังๆ เนี่ย หยุดเลย เริ่มคัดจมูกอีกแล้วผมท่านผู้ชมนะ ทั้งฝุ่นทั้งอะไรนะ ช่วงนี้ก็เนี่ยจริงๆเนี่ยผมภาวนาจาก อยากให้ฝนตกมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตะลือตกบ้านเลยว่าเนี่ยท่านผู้ชม ไม่เข้าอีกแล้ว นะฟีสปินเข้ายากเข้าเย็นเหลือเกิน ผมสารภาพตรงๆเกมเนี่ย แล้วแบบมันไม่มีซื้อด้วยนะ ต้องดันเบ็ดสู้อย่างเดียวอะเกมเนี่ยโอ้นะ ถ้าจะนับจริงๆเนี่ย ก็คือยังไม่บวกเลยนะท่านชมอ่ะมาขนาดนี้ผมขอไปสุดนะท่านชม มาเป็ดห้าร้อยผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ นะ ให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะครับนะเสียงเยอะมาก อย่าทำตามนะคิดซะว่าผมเล่นเกมสนุกสนุกให้ดูนะแตกรางวัลนะจะแตกหรือเปล่าไม่รู้แหละนะแต่สถานการณ์ตอนนี้คือไม่ดีเลยนะครับ อืมลุนเยี่ยวเหนียวท่านชมเอ้ยนะมาจะไม่แตกจริงไหมผมขอวัดเลยนะไปเลยสามสิบหมุนมา หมดก็หมดเดี๋ยวว่ากัน อยากรู้เหมือนกันแหละ จังหวะเนี้ย อืม เรียบร้อยมา โอ้ยกว่าจะมาท่านผู้ชมเอ้ย แต่เบ็ดห้าร้อยนะ ผมถือว่าแตกยังไม่เยอะนะนะครับ มาไปอีกฮะ ขอไปอีก ผมว่ามันต้องมีสักสักดอกแหละ หนัก ๆ มาสักหนึ่งดอกนะผมหยุดเลยนะ เบ็ดเยอะด้วยโอ้ยปูไปไหนแถวสามอืม ท่านผู้ชมเอ้ยกุ้งเรียบร้อยดอกนี้หนักหนักจริงๆเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตหยุดเลยนะมาเห็นไหมท่านผู้ชม เหมือนที่ผมพูดไหมโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตหยุดนะพอนะครับ คือเกมเนี้ยมันมันซื้อฟิสิปินไม่ได้มันก็เลยต้องให้เบ็ดสูงสุดที่สองพันเห็นไหมท่านผู้ชมนะสูงสุดถึงสองพันเลยนะ จริงๆอ่ะอยากให้มันเข้าฟิลิปปินส์แล้วตามันก็เนี่ยมันไม่มันซื้อไม่ได้นะท่านผู้ชมเราต้องไล่เบ็ดสู้เท่านั้นนะครับมาผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เบ็ดเยอะมาก แล้วมันเสี่ยงสูงผมไม่กล้านะใจสั่นเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันเป็นเกมอะไรนั้นนะท่านผู้ชม ที่เพื่อนๆ ขอมาหรือเปล่าหรือเป็นเกมไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ในช่องทาง YouTube ด้วยเฮียตนชาแนลฮะเจอกันได้แน่นอนนะครับอ่ะรอบนี้ผมยังไงก็ถอนแน่นอนนะห้าหมื่นเนี่ย นะคุ้มแล้วกว่าจะได้เนาะเบ็ดห้าร้อยนะก็จะแตกสามหมื่นเนี่ยนะครับก็คือตามที่คาดไว้แต่ก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอถอนออกห้าหมื่นแล้วก็เก้าพันเนี่ย เดี๋ยวขอลุยในเกมต่อไปนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับ